นี่เบรกมี3เบรกนะครับ เบรกหน้าเบรกหลัง แล้วก็เบรกมือเหมือนรถยนต์เลย เบรกมือ เบรกมือใช้ตอนไหน ตอนที่ที่ไปจอดบนทางชันนะครับ ดึงเบรกมือไว้อ่าก็มีเห็นไหมรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเบรกมือ เบรกหน้าเบรกหลังมีมีตามปกติอยู่แล้ว ไที่บีบคัดอะไม่มี ไม่ต้องมี แต่มีคัดสองคัดคู่อัตโนมัติ แต่เราไม่ต้องกด ไม่ต้องกดคัดไงอ่าสักสักพักหนึ่งก็จะถึงเขาพึงอ่ะ เขาพึงที่มี เนี่ยรถบรรทุกแบบนี้ตกลงไปบ่อยๆเขาพึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ย จะถึงแล้วเขาพึง ที่มันเป็นทางชันมากอะ่ะ เนี่ยรถแบบนี้ถ้าเบรกไม่ดีนี่ก็คือตกเขาไปเลยเนี่ยรถจะไปติดนะเยอะเนี่ย ตกตกลงไปบ่อยมาก เดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวก็มีข่าวเลยเนื่องจากทางมันชันจริงๆแล้วคนไม่ชำนาญทางอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันก็ตกลงไปบ่อย เนี่ยเห็นรอยเบรกเยอะไปไหมเยอะเลยเนี่ยเนี่ยคือถ้าขี่รถ18ล้อหรืออะไรเงี้ยเนี่ย ถึงตรงเนี้ยเขาจะรู้ตัวมีเวลาให้ ให้เตรียมตัวไง นาน แต่ก็มีวายตกไปใช่ไหมเออมีหมอกมีทะเลหมอกไปเห็นปะล่ะหลังฝนตกจะมีทะเลหมอก เห็นว่าขณะฝนตก แล้วก็หลังฝนตกเนี่ย มันจะไม่มีลมไงลมมันไม่มีฝนตกใหม่ๆฝนตกใหม่ๆลมมันไม่มีหมอกมันก็เลยไม่โดนลมพัดไปไงมันก็จึงมีหมอกไงเนี่ยเราถึงเขาพึงแล้ว ผมแค่ชะลอดูนิดนึงเขาพึง เพราะว่า ไปผ่านมาบ่อย มันจะมีจุดพักจุดอะไรเงี้ยเนี่ยนะตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกเขาพึงเป็นจุดสูงสุด ต่อไปก็เป็นทางลาดชันลงไปแล้ว กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ก่อสร้างหรือเปล่านนี้เราต้องค่อยๆมีรถทัวร์ตามมาเฮ้ยรถ รถหกล้อรู้สิบล้อเนี่ยถ้าจะแวะก็แยกไปเลยนะแต่ถ้าลงก็ลงต่อไปเลย แต่ต้องระวังให้ดีเราก็กลัว รถ ข้างหลังมันจะมาชนตูดเรา เนี่ยถึงแล้วเขาพึงที่ทางอันตรายมากนั่นแหละนั่นแหละเป็นทางอันตราย เนี่ยรับมันเป็นทางชัน อ๋อตรงนี้เขากำลังก่อสร้างอันนี้ค่อยๆมา รถ18 18 ล้อเนี่ยต้องระวังเรื่องเบรกอย่างเดียว เบรกคุณต้องใช้ได้ แล้วก็รถตามหลังรถรถสิบล้อรถใหญ่ๆตามหลังเรามาเนี่ย เราก็กลัวเหลือเกินกลัวกลัวว่ามันจะพุ่งมาชนตูดเรา เราต้องมองกระจกหลังอยู่เรื่อยๆเลย ต้องดูว่าระยะแบบนี้ มันน่าจะเบรกได้ เอาอยู่นะเพราะเป็นทางลงลาดชันอ่ะอันตรายเฉพาะรถใหญ่นี่กับ กับรถบิ๊กอัพธรรมดา ก็เคยตกลงไปบ่อย เพราะวิ่งกันเร็วเหลือเกิน เป็นทางลาดชันแท้ๆ แต่วิ่งเร็ว แต่รถบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะ เบรกเอาไม่อยู่เบรกแตก เนี่ยม้ยังชันอยู่เรื่อยๆก็แล้วรถบรรทุกเยอะ นี้ตอนกลางคืนเนี่ยผมจะพยายามให้ รถมันน้อยๆหน่อย อย่าให้รถบรรทุกเยอะเนี่ยแค่นั้นเอง ค่อยๆทิ้งช่วงหรือชะลอ อย่าให้ตามหลังเรามาเยอะ หรือล่วงหน้าเราก็ค่อยขับขับตามไปห่างๆให้อยู่ห่างๆ ทั้งหน้าทั้งหลังนะ ข้างหลังก็ห่างหน่อย ข้างหน้าก็ห่างหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็ดูคอยสังเกตดูสภาพรถของข้างหลังเราข้างหน้าเรานี่แหละ สภาพรถมันดูเก่าดูใหม่น่าไว้ใจขนาดไหนอะไรเงี้ยอยู่เนี่ยนะไว้ใจใครไม่ได้ คนขับรถเนี่ย แล้วก็สภาพรถด้วยส่วนใหญ่คนขับรถก็คงจะมีสตินั่นแหละ แต่ที่เกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่าเบรกแตก เบรกไม่อยู่อย่างนี้เอง ส่วนรถปิกอัพที่เคยตกลงไปก็ส่วนใหญ่ก็ จะขับเร็ว ขับเร็วเกินฝีมือตัวเองนะฝีมือไม่ดีขนาดนั้นแต่ขับเร็วนี่ไงขับเนี่ยมันต้องเป็นฝีมือด้วย แต่ถ้าคุณฝีมือไม่ดีอะไรคุณก็ขับช้าๆหน่อยไงเบรกเอาอยู่แค่นั้นแหละค่อยๆมา ที่เอาไม่อยู่ก็คือมาด้วยความเร็วสูงทางนี้ก็ปรับปรุงบ่อยอะเห็นปรับปรุงบ่อย เพราะมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำทางใหม่ เดี๋ยวปรับปรุงใหม่อยู่เรื่อยๆ มันแซงไม่ได้ เราต้องขับตามรถใหญ่ไปเรื่อยๆ เนี่ยมันแซงไม่ได้ ห้วยโป่งบ้านนาปู่โทน นาปู่โทน เข้าเขต อำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วนะครับ อ๋อมีทุเรียนทุเรียนขาย ตรงนี้เข้าเขตอำเภอเมือง แต่ว่าทางด้านขวามือก็เป็นเขตอำเภอรับแลพี่น้องอำเภอรับแลเขาก็เอาทุเรียนมาวางขายตรงนี้แหละเนี่ยนะทุเรียนเยอะๆเลย ชื่อเสียงของจังหวัดขึ้นอยู่กับท่านนะ เพราะเวลาที่ใครเกิดขึ้น ทุเรียนแบบมีปัญหาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะโพสฟ้องที่เพจเหมือนกับคนพิโลกเขาก็เคยโพสมาซื้อไปแล้วได้ทุเรียนไม่ดีไป ทุเรียนอะไรไม่รู้ยังทุเรียนอ่อนหรืออะไรพวกนี้ ดีก็อยากเอามาขาย 24กิโล กิโลร้อยยี่สิบแปด